อุปชาอาจารย์ขอนิสัยก็อุปชาแล้วโอกาสที่จะอยู่กับบูชาไม่ได้นะเมื่ออุปชาก็ต้องมอบให้อาจารย์ผู้หนึ่งผู้ที่มีนิสัยดีสอนดีจะปฏิบัติดี ให้ขอเขาอยู่ แล้วก็ก็ไปขอนิสัยกับอาจารย์ ถือถือนิสัยนั่นอยู่ถือนิสัยนั่นอยู่ อันนี้เป็นหลัก เป็นหลักอย่างสำคัญเมื่อเกินเราจะเปรียบเทียบทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดี ทุกวันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเรามีกฎเกณฑ์ถ้าจะเรียนหนังสือต้องอยู่กับข้าห้าห้าปีต้องเรียนอยู่ห้าปีจบนี้จึงไปต่อนั้นก็เหมือนกันกับทางโลกครับ ทุกคนนิสัยเนี่ย มันมีมานิสัยของตัวเอง นิสัยของตัวเองมันเป็นมา เพราะว่า นิสัยนั้นมันเป็นไปตามอำนาจของความอยากของตัณหา ตัณหานั้น มันมีอวิชชาเป็นพื้นมันถึงเกิดขึ้นมา มันก็เลยมีโอกาสถือเอานิสัย อันนั้นมาพึ่งอยู่มาพิงอยู่ฉะนั้นเมื่อมาบวชในพุทธศาสนา แล้ว ท่านจึงให้เปลี่ยนนิสัย ต้องขอนิสัยจากอุปชาอาจารย์ เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่เสมอปราศจากครูบาอาจารย์ไม่ได้ ถ้าปราศจากไปวันสองวันกลับมาขอนิสัยใหม่เพราะนิสัยนั้นขาด เนี่ยพระเนรเราค็เมือนกันเนี่ยพระเราเหมือนกันที่เราจากไปวันหนึ่งสองวันสามวันจากนิดเดียวนิสัยขาด เมื่อครูบาอาจารย์อุปชามาหรืออาจารย์มาต้องต่อนิสัย ขอนิสัยใหม่ เพื่อให้ระวังให้สังวรสังรวมไม่ดียิ่งขึ้น ไม่ให้ประมาทในการขอนิสัยไม่ให้ประมาทในการถือนิสัยเพราะว่าเรายังไม่พ้นนิสัย ต้องอาศัยอุปชาอาจารย์ช่วยดูแลอยู่ตลอดถึงห้าพรรษาห้าพรรษาแล้ว รู้พอสมควร อยู่ประชาอาจารย์ที่ประพฤติดีประพฤติชอบ พอรู้ รู้ข้อประพฤติ รู้ข้อปฏิบัติ รู้แล้วก็อายแล้วก็กลัวแล้วรู้จักอวัตทราบซึ้งอยู่ในใจ จะยืนจะเดินจะเหินไปที่ไหนก็ตาม ไม่ตรกขนอง ไม่คิดเล่นไม่ทำเล่นแต่ว่าความโลภยังมีอยู่ ความโกรธก็ยังมีอยู่ อะไรอะไรก็ยังมีอยู่ แต่ว่ารู้จักมัน แต่ว่าไม่กล้าทำตามมัน ไม่ทำตามอำนาจของความอยาก ถึงแม้มันจะทุกข์จะยากลำบากสักเท่าไรไม่กล้าทำ เพราะอะไรกลัวเพราะกลัวและอายอายในสิ่งที่มันเป็นที่มันจิตี่ยอาย ไม่กล้าทำ ไม่กล้าพูดอายกลัว มีอายมีกลัวสองอย่างนี้เกิดเป็นสินบริสุทธิ์ขึ้นมา นะ้วยเกิดเป็นนิสัยอีกด้วยสุดขึ้นมาจิตก็สงบรับนะก็ต้องเป็นคนมีกาย มี วาจาอย่างอื่น แปลกเต่าเปลี่ยนจากนิสัยเต่าได้นิสัยใหม่ มาเป็นนิสัยของพระมาเป็นนิสัยของเนมมาเป็นนิสัยของสมณะมีมันเปลี่ยนนิสัยผู้ประพฤติปฏิบัติ ก็เหมือนกันเราจะดูดูก็ได้ พระเนรเราบวชประมาณ ถ้ามันมีนิสัยนะมันต้องเปลี่ยนจากนิสัยอันเก่าคนที่เปลี่ยนจากนิสัยอันเก่าคือ จิตมันเปลี่ยน ถ้าจิตไม่เปลี่ยน แต่ว่า จะพยายามทำให้เปลี่ยน จิตมันไม่รู้มันก็เปลี่ยนไม่ได้ฉะนั้นพูดกันทุกวันทุกวันทุกวันก็ได้ยินอยู่แต่มันเปลี่ยนไม่ได้ทำไมใจมันยังไม่กลัว ใจเป็นยังไม่อาย ใจเป็นยังไม่ได้นิสัยมันยังไม่เป็นนิสัย ถ้าเป็นนิสัยแล้ว ถ้ามีนิสัยแล้วนะมันอายมันกลัว มันไม่กล้าพูดเปลี่ยนมด ระบบกายวาจาของคนเปลี่ยนเปลี่ยนหมด นอกจากวาสนา อย่างภาษาลิบุตรนั้นวาสนา วาสนา อันนั้นมัน สาวกทั้งหลายนั้นละได้ยาก แต่ก็น้อยนี่งว่เหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าองค์เดียววาสนาได้นิสัยเหนือละได้วาสนานั่นคือกิีลสปัญหาที่อบรมมาในก่อนก่อน ในสมัยก่อน มันอบรมมาหลายภพหลายชาติเนี่ยแต่ก็รู้แล้วก็เห็นจนชำนาญจนชำนาญจะพูดจนชำานาญจะไปจนชำานาญจนเกิดในสันดาน ในกระดูก มันเข้มข้นอยู่ในกระดูกอันนั้นแหละอืมนะเข้มข้นในกระดูกอันนั้นเหมือนกับคนขี้เมาอืมคนเหมือนกับคนขี้เมา กินเหล้าเก่งๆเป็นนักเลงเหล้านะถึงเขาไม่กินมันก็เดินไปก็เหมือนคนขี้เหล้าเหมือนกันก็กินเหล้าเห็นเมื่อไรก็เป็นคนขี้เหล้าพูดก็พูดอย่างคนขี้เหล้านี่คือมันเข้มข้นภายในใจมันในกระดูกมันนะนี่มันติดในสันดานนะ แต่ว่าเมื่อเลิกว่าก็ยังเป็นคนขี้เหล้าอยู่นั่นแหละแต่ก็ไม่มีอะไรไม่เมานะ นี่มันเปลี่ยนได้ในวาสนานี่คือมันตามเช่น ภาษาดิบุตรนะสมัยก่อนท่านเป็นดีท่านเกิดเป็นดิงลิงมันชอบวิ่งมันชอบเต้นมันชอบโดดหน้าโดดหลังภาษาดีบุตรก็เหมือนกันนิสัยอ่าวาสนานี่ดะไม่ได้บางทีเดินเดินไปถึงหิวถึงบอก นึกสนุกมาโดดปุ้มเลย เหมือนกระดิ่งแต่กระโดดเฉยๆไม่มีอะไร ไม่เกี่ยวกับอะไร นะ เกี่ยวกับวาสนาไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อทำไปแล้วไม่มีอะไร ไม่เกิดเป็นกิเลสไม่เกิดเป็นปัญหา ไม่เกิดเป็นบาป เป็นอกุศลเกิดขึ้นมาได้ นั่นเดียกวบามันมันเคยกันมันฝึกกัน อันนี้ของมันตัน ถ้าหากว่า ไอ้พวกเรามาพุทธปฏิบัติเนี่ยใครจะสงบระงับ จะปฏิบัติมันต้องเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากสภาพเก่าเปลี่ยนจากตาย เปลี่ยนจากวาจาเปลี่ยนจากกิริยาเปลี่ยนจากการพูดเปลี่ยนจากการปฏิบัติ มันเปลี่ยนหมด มันเปลี่ยนไปค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปอันนั้นเนียว่ามันขอนิสัยแต่มันก็ได้นิสัยคือมันทิ้งนิสัยเก่า คือมันทิ้งการพูดอย่างเก่าการเล่นอย่างเก่า การตรกตะนองอย่างเก่ามันทิ้ง คือมันเห็นแล้วมันก็ทิ้ง เมื่อทิ้งแล้วมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนละบาปบำเพ็ญบุญละความชั่วประพฤติความดีละนิสัยเก่าๆนั้นมาเป็นนิสัยใหม่ เนี่ย เมื่อเป็นนิสัยใหม่แล้วมันก็เป็นไปหมดจิตมันก็เป็นมา หมดรู้จักกลัวรู้จักอายรู้จักอะไรทุกอย่าง นี่เกิดเป็นชาติหนึ่งแล้วนี่ เกิดเป็นชาติหนึ่งเนี้ย ตายจากชาติอันนั้น แล้วมาเกิดชาติอันนี้ ตายจากนิสัยอันนั้น มาเกิดเป็นนิสัยอันนี้ เป็นคนแต่ละคนละ แต่ในคนคนเดียว มันตายแล้วมันเกิด เปลี่ยน เปลี่ยน เปลี่ยน เปลี่ยน เปลี่ยนไปอตามละ ตามเนี่ยตามประพฤติปฏิบัติ ท่านเนี่ยโสดา สกิทาคาอนาคาอรหันเป็นต้น มีชื่อตามอันบุคคลศิละกิเลสได้ ก็คือคนคนเดียวไม่ใช่คนหลายคน คนคนเดียวที่ต้องมีชื่อหลายอย่างก็มันเปลี่ยนไปเพราะอาการของจิตเอาการละกิเลสอันนั้นเป็นประมาณการละกิเลสเช่นนั้นนะะเรียกว่ายิสใสอันนั้นไม่มีใบประกาศ ประกาศนียบัตรไม่มีเหมือนทางโลกเะาต้องความรู้อันนั้น รู้เรามันเปลี่ยน รู้เรามันละต่างจาก อันนี้นั่น ท่านเกิดใหม่เปลี่ยนใหม่เจว่าเป็นอริยชาติก็ได้อริยะ อริยชาติ คือมันออกไปได้จากข้าศึกันเก่า ข้าศึกที่มันมันที่ผ่านมา เป็นข้าศึกที่จะทำให้เราเหลวแดดไปอีกนั่นมันหมดไปข้าศึกนั่นไม่มีข้ามมาจากข้าศึกอันนั้นอริยะข้ามจากข้าศึกออกจากข้าศึกใจออกจากข้าศึกข้าศึกวาจาออกจากข้าศึกตายออกจากข้าศึก ถ้าศึกต่อทางพุทธศาสนา ต่อคุณงามความดีมันออกไปอย่างว่าเป็นจะเป็นค่าศึกเราออกจากค่าศึกจะเป็นค่าศึกต่อความจริงใจของเรามันฆ่าไปใช่ไหมเรื่องแรกอันนี้เกิดใหม่ก็คือได้นิสัยใหม่ถือนิสัยใหม่ได้นิสัยใหม่นักบวชนักพจน์กูมันกันเราดูเอานี่ก็ได้เลย เราปฏิบัติไป ปฏิบัติไปด้วยจนมันได้ีิสเราจะมองดูปัจจุบันเนี่ย มองดูเดี๋ยวนี้มองดูไปข้างหลัง มันห่างไกลกันไปเลยส่วนความรู้สึกมีคิด มันคนละอย่างกันเนี่ย เช่นนั้นดีกว่า นิสัยภายในที่พระพุทธเจ้าของเราสอนว่าพ้นนิสัยนั้น คือจิตนั้นมันพ้นจากการกระทำบาปจากการกระทำบาป ฉะนั้นจิตของพระโสดาบันท่าน จึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่กลับ เป็นผู้ไม่กลับ เป็นจิตที่ไม่กลับ เป็นจิตที่ตกกระแสของปณิพาน ไม่เกินแปดชาติไป นี่เราจะเห็นอันนี้ก็คือนิสัยนั่นเองมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมันไป เมื่อความเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นมา มันก็ละกิเลสอันนี้ขึ้นมาได้ มันมีปัญญามากสติไปอีกว่านี้มันก็ราบไม่ได้ ของมันมิรใจอันนั้น มันเปลี่ยนไป มันเห็นของเก่านั่นแหละมันก็ทิ้งมันไปเช่นว่าเราเข้าไปในป่าสิเข้าไปในป่าจ้ะไปเก็บผลไม้นะเก็บผลไม้ ไปเห็นผลไม้ ที่มันพอดีเนี่ยมันเปรี้ยวๆก็เอา นี่หอไปหาไป ต่อไปถ้าเราไปเห็นผลไม้ที่ดีกน่านันีเราก็ต้องเทกระจาดผลไม้ อันนี้ทิ้งไป เนี่ยเพราะมันเห็นเช่นนั้นมันก็เทไปเทไม่เปลี่ยนอืมชั้นใดจิตใจเราก็เหมือนกันจะเปลี่ยนไป มันมองเห็นโทษต่ข้างหลัง มันก็ยิ่งละทิ้งไปเรื่อยๆไป อืมมองก็ไปยิ่งละไปเรื่อยๆไปไอ้ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยก็นึกว่าใช่แล้ว ดีแล้ว เมื่อเราปฏิบัติไปอ้าวที่เราอยู่นี่ก็ยังไม่ดีอ่เดีเวมันก็ลากคนไปเรื่อยๆไปฉะนั้นได้ชื่อตามตามการปฏิบัติตามคณะของจิตที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาเองจะดีว่า นิสัยนั่นเอง ทีนี้เราเราทุกคนก็มันต่างต้องเปลี่ยนจากนิสัยเดิม การเปลี่ยนจากนิสัยนั้นที่แรกมันก็บังคับ ต่อไปมันไม่ใช่บังคับ มันมันเป็นอย่างนั้นเองของมัน มันเป็นยังไงที่แรกดัดแปลงมันจะหน่อยสอน มันแนะนำมันจะหน่อย อดทน ทำไปทำไป ทำไปจนมันอยู่ตัวมันนะมันก็ไม่มีอะไร มันเป็นธรรมชาติของมันมันเกิดในสันดานนั้นมันมีความรู้สึก มันมีความเข้มข้นอยู่ในใจในการปฏิบัติไม่ยอม ไม่ยอมทำผิดไม่ยอมทำชั่วท่านเองพระโสดาบันบุคคลเป็นผู้ไม่กลับ โสตปฏิปันโนผู้น้อมไป ไม่ได้น้อมกลับน้อมเข้าไปน้อมไปเรื่อยๆไป เช่นเราไปเมืองอุบลเมืองวรินนี่เมื่อไปมันก็น้อมไปเดใต้เข้าไปยิ่งน้อมไปยิ่งน้อมไปใต้เข้าไปมันก็ถึงเมืองอุบลเป็นผู้ที่น้อมเข้าไปท่านเนี่ยโสตสั้งแต่ว่าน้อม มันน้อมเข้าไป เหมือนห้วยน้องคลองบึงต่างๆเล็กๆน้อยๆที่มันมีอาการไหลน้อมไปสู่มหาสมุทรชั้นนั้นชั้นใด อันนี้เรารู้เห็นในปัจจุบันของเรานี่เองไม่ต้องไปตัดสินเอาใครแล้วในปัจจุบันไปเถอะเราจะรู้จัก สิ่งที่ว่ามันหนัก มันก็ต้องเบา สิ่งที่ว่ามันยากมันก็ต้องไม่ยาก สิ่งอะไรที่เราชอบในทางที่เราทำแล้วมันก็เกิดโทษขึ้นมา เป็นคนที่ไม่กล้าทำเป็นคนที่ไม่กล้าทำมิฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะ แม่เป็นคารวาสอยู่ก็แปลกคารวาส แม่อยู่ในสมณะเพศก็เปรียบสมณะทั้งหลาย ด้วยอาการประพฤติปฏิบัติจัญญามารยาทการไปการมาการปกการฉันการอะไรอะไรทุกอย่างไม่ตลกขนอง ไม่เล่น จิตมันเป็นมันจิตเป็นที่เรียกก็ช่วยบังคับครูบาอาจารย์ช่วยบังคับ เราก็บังคับตัวฝึกตัวเรานานๆไปเมื่อมันเห็นมันก็เปลี่ยนออก ถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่อยากจะกลับไปที่เก่ามัน เพราะว่าที่เก่ามันไม่อยากจะไปนล่ยมันผิดมันไม่ถูก ฉะนั้นจิตของพระโสดาบันตัดกิเลสได้เช่นนี้แต่เป็นผู้ไม่กลับ ไม่กลับทำความชั่วอีกแล้ว ไม่กลับทำความเสียหายอีกแล้ว ถึงแม้มันจะอยากทำมันจะอยากพูด มันจะอยากอะไรตัวอะไรอยู่ ก็ไม่ตามใจมันนี่แต่เดี๋ยวเป็นผู้ไม่กลับ ฉะนั้นทุกคนเราก็เหมือนกันเราจะดูเอาก็ได้เราบวชกันมาในพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติต้องมีอาการเปลี่ยนไป เปลี่ยนจากนิสัยเก่าเปลี่ยนจากความรู้สึกอันเก่าเปลี่ยนจากการพูดอย่างเก่านะมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆไป เปลี่ยนเรื่อยๆไปต้องเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะอะไร เพราะเราสังวรอยู่ เพราะว่าเราสังรวมอยู่ เรียกว่าศีลสังวรเป็นศีลศีลนี่เป็นผู้ควบคุม ให้กลัว ให้อายจนกว่าที่เราจะไม่ต้องทำในสิ่งที่ชั่ว ในสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็เพราะศีลศีลนี่แหละเป็นเหตุให้เปลี่ยนนิสัยให้เปลี่ยนนิสัยให้เห็นทัดสอนอันนั้นผิดอันนั้นถูก ให้เกิดอาย ให้เกิดกลัว ไอ้ความกลัวความบายสองประการนี้เนี่ยเป็นสินทั้งหมดเลย จะเป็นสินพระสินเนรสินยมสินอะไรทั้งหมดถ้าไม่มีอายมีกลัวสองอย่างกันเลอะหมดทีเดียวเพราะฉะนั้นปราดทั้งหลายท่านจึงรักษาศีลไม่ยาก ถ้าเราไม่รู้จักศีลแล้วก็รักษายากแล้วจึงไปอ่านมันจะต้นจนจบ จนตอนปลายเลย อืม ทำอันนั้นต้องอันนั้นทำอันนั้นเป็นอบัติอันนั้นต้องพยายามตามไปลำบากสาย จำเป็นเช่นนั้นในความเป็นจริงนั้นปราดทั้งหลายท่านรักษาศีลท่านรักษาจิตของท่านให้อยู่ในเป็นปกติเท่านี้ มันก็พอแล้ว มันเป็นศีลหมดแล้ว มันเป็นศีลแล้วมันเป็นศีลอยู่ในนี้ฉะนั้นเมื่อปฏิบัติสูงขึ้นไปทรายิ่งละเอียดการรักษาศีลการสังวรการสังรวมเพราะจิตมันเป็น เพราะจิตมันเห็นไม่ไม่เราไม่ได้ควบคุมอ่ะมันเป็นมันเห็นชัดต่อไป มันก็ยิ่งห่างไกลออกไปตรงนั้นเนี่ย เห็นการประพฤติเห็นการปฏิบัติ เห็นการบำเพ็ญพจน์ทั้งหลายตอนนี้มีคุณค่ามากที่เราทำมาประพฤติมาที่สิ่งที่มันไม่ดีนั่นน่ะเห็นโทษมัน เมื่อเราเห็นโทษมันเราก็ปฏิบัติได้ทุกอย่าง อะไรที่เรายังไม่เห็นโทษมันเราละมันไม่ยากละมันไม่ได้ อะไรเรายังไม่เห็นประโยชน์มันเราก็ต้องปฏิบัติ อันนั้นไม่ยาก ทั้งเราเห็นโทษของมันในการละ ทั้งเราเห็นโทษมันในการประพฤติเช่นนี้ การปฏิบัติอันนั้นไม่ยาก คือมันดึงดูดไปในตัวมันเองเห็นโทษ แต่ก่อนนี้จากโทษ เห็นประโยชน์แล้ว ก็ไปหาประโยชน์ เช่นนั้น เมื่อมันเป็นเช่นนั้นเห็นโทษ แต่ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นกับพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ก็เมื่อไรจะหลุดพ้นไปเบื่อนายเอื่อมละอาหาทางที่จะไม่เกิดดีไม่แสวงหาความเกิดแสวงหาสิ่งที่ไม่เกิดอีกพยายามหาสิ่งที่ไม่เกิดดี พยายามละ พยายามถอนพยายามตามตรวจดู กายวาจาจิตของเจ้าของ มันติดอยู่ตรงไหน อืม ก็ไปปลดมันที่ตรงนั้นเนี่ย ก็ไปปล่อยมันที่ตรงนั้นเนี่ยพยายามตรงนั้นแหละอืม เป็นเช่นนี้เองฉะนั้นนิสัยอันเนี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านวางไว้นะมันถูกต้องเหลือเกินนิสัยนั้นคนไม่มีนิสัยก็เปลี่ยนนิสัยเก่าอยู่ มันก็มีนิสัยอันเก่าอยู่ อย่างเก่าของมันนั่นเองเนี่ย แต่ที่จะให้เปลี่ยนนิสัยผู้ประพฤติปฏิบัติจะเป็นไปตามธรรมะต้องเปลี่ยน เรารู้เห็นเนี่ยเปลี่ยนเท่านั้นดูอยู่กับพระ พระองค์นั้นแปลกพระเนนก็แปลกเนนโยมก็ต้องแปลกโยม เพราะมีสิ่งที่แปลกมีสิ่งที่แปลกเนี่ยฉะนั้นผู้ที่ประพฤติธรรมะต้องรู้จักประมาณแล้ว อยู่ในบ้านก็ดีเช่นว่า มีภรรยาสามีอยู่ ก็ยังเป็นพระโสดาบันได้ แต่ว่ารู้จักประมาณ เขารู้จักประมาณของเขา อืม เขารู้จักประมาณของเขา ไม่ใช่คนไม่รู้จักประมาณ คนรู้จักประมาณ อืมคนรู้จักประมาณเท่านั้นคล้ายๆรู้จักประมาณยังไงอ่ะหิวน้ำก็เอาน้ำนี่มา กินซะแล้วก็พอนะอืม เมื่อหิวข้าวก็เอาข้าวมากินได้พอๆนะ ทีนี้เดี๋ยวจะประมาณจะประมาณแล้วในวงนี้ในวงของเราเนี่ยเมื่อกินข้าวกับอาหารเนี่ยพอพอแล้วก็กินเหล้าไป กินยาไป แล้วก็กินเบียร์ไปอันนั้นถ้าโสดาบันไม่ไปถึงนั้นมีครอบครัวคารวาสอยู่ ก็ยินดีในในในครอบครัวของเราแต่นั้นอืม คือ คือไม่ยอมเอาสนุกในสิ่งทั้งหลายที่ตาม ไม่เอาสนุกอย่างนั้นนะคล้ายๆว่ามันเดินเหนื่อยเต็มทีแล้วก็พักผ่อนในร่มสักพักหนึ่งแบบเลิกเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละไม่เห็นอันนี้เป็นของดี ไม่เห็นอันนี้เป็นของเลิศไม่เห็นอันนี้เป็นของประเสริฐแต่ก็พอดี การอยู่การกินของผู้ปฏิบัติธรรมนะก็อยู่สบาย อยู่ในบ้านก็แปลกคนอยู่ในบ้านการทำมาหากินก็แปลกคน เช่นนั้น อยู่เป็นสุขเมื่ออยู่ในวัดก็เหมือนกันเป็นพระก็เหมือนกัน ก็ต้องแปลกอย่างนั้น การอยู่ของผู้นี้ต้องแปลกคนอื่นฉะนั้นแต่มีมีคุณวุฒิอันนี้ทางใจมีอยู่ไม่กล้าทำคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง นี่ย การประพฤติปฏิบัตินี่ก็เหมือนกัน เราจะปฏิบัติจิตใจของเรา เราก็ต้องรู้วาลาจิตของเราความรู้สึกเกิดขึ้นมาในจิตของเรา มันกลัว มันอาย มันไม่กล้าทำในเป็นธุระหน้าที่ของมันที่จะต้องทำ มันเป็นหน้าที่ธุระของมันที่จะต้องละเท่านั้นเอง อันนั้นเนี่ยไอความรู้ชนิดนี้เกิดขึ้นมาเพราะการปฏิบัติรู้เราก็ละไม่ใช่รู้เราไม่ละ ันนั้นเป็นส่วนปริยัติเฉยๆ ไม่เข้าถึงใจอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นฉะนั้นการอบรม ที่เราอยู่ด้วยกันปฏิบัติด้วยกัน เนี่ยให้เราภาวนาให้มากๆนะไม่ต้องให้มาก วันพระวันนี้มาเราสอนกัน อบรมกันก็พอ ถ้าเราปฏิบัติมันเห็นนะถ้าเราปฏิบัติมันรู้ จนกว่ามันเปลี่ยนนิสัย ถ้ามันเปลี่ยนนิสัยแล้วก็ไม่ต้องตามส่ง ถ้าเปลี่ยนนิสัยแล้วไม่ต้องตามส่งแล้ว นิดเดียวก็ไปแล้ว อย่างเป็นพระโสดาบันบุคคลท่านไม่ตามส่งอีกแล้ว คือมันตกกระแสแล้วมันน้อมไปเองมันเนี่ยเขาซ้อนตัวของเขาไปนะนั่นเนี่ยเป็นผู้พ้นจากนิสัย พ้นจากนิสัย สมัยนี้ไม่ค่อยมีบวชมาแล้ววันสองวันไปเดยหกวันเจ็ดวันไปไม่ต้องมอบไปไปตามเรื่องตามราวนิสัยมันก็ยังไม่พ้น มันก็ยังเอานิสัยของเก่ากิริยาอันเก่า ความรู้สึกอันเก่าไปปฏิบัติ มันก็ยังเป็นคนยังเป็นคารวาสยังเป็นครือหัดนิสัยที่จะเป็นพระเป็นเนรก็ไม่มีเพราะมันมีเปลี่ยน นี่เพราะฉะนั้นการถือนิสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ถ้าไม่มีความอายมีกลัว มีพระวินัยหกสิบพรรษาก็ตาม ไม่พ้น ไม่พ้นนิสัยเจ็ดสิบพรรษาก็ตาม ไม่พ้นนิสัยมันพ้นนิสัยยที่สงว่าเรารักษาตัวของเราคุ้ม เราคุ้มครองตัวเราได้ดีแล้วมีเอง อย่างน้อยเถอะห้าพรรษาห้าพรรษา จริง ห้าพรรษาแล้วถ้าใครมาตั้งใจ ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะพยายามทำนะดี ดีจะเป็นพระเป็นเนนก็ตามเถอะไม่อยู่ด้วยเลยดีทีเดียวถึงห้าพรรษาเลไรไปว่าใช่ได้แล้ว พอสมควรอืมใช่ไปเอาโน้นก็ได้มา ใช่นี่ฉลาดพอสมควรในการละกิเลสฉะนั้นจึงทรงบัญญัติไว้ให้เป็นนิสัยมุตตะ เมื่อเรายังไม่พ้นนิสัยนั้นก็เรียกว่าอาศัยผู้อื่นอยู่ อาศัยประชาอยู่ อาศัยอาจารย์อยู่อาศัยอยู่ หรือออกไปจากครูบาอาจารย์ที่ไหน ก็ต้องท่านอาจารย์องค์นี้ พระองค์นี้มีนิสัยดี มีศีลบริสุทธิ์ดีก็อาศัยอันนั้นขอนิสัยอื่นต่อไป เป็นต้น อันนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของเรา อืม นี่ไม่เสื่อมตากรรมนี้ไม่เสื่อม มีแต่ความเจริญไปบนหน้าตรงนั้นดี ช่วยกัน เนี่ย ถ้าหากว่าเป็นที่นี้มันช่วยกันในหลักคุณธศาสนาในเต็มที่เลยทีเดียว สอนง่ายเบา เบาอกเบาใจจากครูบาอาจารย์จากเพื่อนเชิดสู่ สมณีนทั้งหลายแล้ว เพราะว่ามันรู้จักพิษจากภัยแล้ว มันจะพยายามลาบพิษลาบภัยของมันแล้วถ้าจิตมันเป็นเช่นนั้น อันนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะการปฏิบัติ การปฏิบัติ การอดทน การกระทำเพียรดูจุดหนึ่งที่เรียกจุดจิตของเราเนี่ย ดูเนี่ย เพราะว่า รู้ที่จิตของเรานิสัยมันอยู่ที่จิตของเรา จิตเป็นจุดอันหนึ่ง อ่า ในในสกุลร่างกายของเราทั้งก้อน ก้อนรูปอันนี้ ก้อนรูปเป็นเรานั่งอยู่มันมีจุดเดียวที่เราจะรู้ทั่วถึงคือจิตของใจ มันจะตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ผ่านเข้ามาถึงจิตของใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้รู้จักรักษาใจของเรา ให้ฉลาดในการรักษาใจของเรา ให้มีสติในการรักษาใจของเรา เพราะว่า เมื่อเราคุ้มครองอยู่ที่นั่น เมื่อเรารักษาอยู่ที่นั่น ในจุดอันนั้น อารมณ์อะไรที่ไหนมาผ่านมันก็มาถึงจุดนั้น เออเมื่อถึงจุดนั้นเราก็คงได้รู้มันเมื่อมันรู้มาเราก็ค่อายๆแกกเที่มันจรมาแล้วก็ต้องรับต้อนรับมัน ถ้าเราคนเป็นผู้ฉลาดก็ต้องต้องต้อนรับมันด้วยปัญญาแก้ไขอารมณ์นั้นได้ ถ้าเราไม่ฉลาดก็ต้องต้อนรับมันด้วยความโง่ นะมันก็จูงจมูกเราไป อารมณ์มันนั่นก็เหมือนตามเช่นนั้นฉะนั้นตอนจึงให้เรียน อย่าให้มีนิสัยให้รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นถึงวันพระ จึงให้อบรมกันอบรมศีลที่เราที่เราที่เราทำอโมสดวันนี้ก็เหมือนกัน เพื่อให้เป็นอย่างนี้ เพื่อเห็นอย่างนี้ ื่อให้เป็นอย่างนี้ ให้เป็นอย่างนี้ อ่า การประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนานั่นนะไม่ต้องอะไรมาก ให้เราค่อยๆสังเกตจิตของเรา อยู่กับครูบาอาจารย์เราค่อยๆพิจารณาสังเกต เมื่อมีอารมณ์กรรมาทบอะไร อย่าพึ่งตามมันไปเลย อย่าพึ่งว่าอย่าพึ่งวิ่งกับมันใหม่ อันนี้เราชอบใจเดือเกินอย่าพึ่ง จิตมันจะเป็นอย่างนั้นก็อย่าพึ่ง อันนี้เราไม่ชอบใจเลย อย่าเป็นพูด ให้เราดูดูดูเป็นเครื่องประดับปัญญาทำไว้ อันนี้ก็วางไว้ ทางนี้ก็วางไว้ อันนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ ถ้าเราวิ่งกลับอารมณ์เสียปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราวิ่งไปทางนี้อีกปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ ทำไม เพราะว่าสถานที่นั่นไม่ใช่สถานที่ปัญญาจะเกิด สถานที่ปัญญาจะเกิดก็คือรู้สิ่งทั้งสองอย่างนี้ เมื่อวิ่งดูแล้วเห็นแล้วก็กลับมา เมื่อตามมันไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมของเรา ตรงนี้ตรงที่จะเกิดปัญญา ตรงที่เราตามมันไปนะ่ยคือความโง่ทั้งหลาย นั่นเองที่ตามมันไปพระพุทธเจ้าต้องคงที่คงที่ อารมณ์ที่มากระทบถูกต้องทีดีก็คงที่ คงที่ก็คือปกติ อารมณ์ที่ไม่ชอบใจมากระทบก็คงที่ อาการที่คงที่เนี่ย อาการที่มันวิ่งไปทางซ้ายทางขวาเนี่ย ปัญญาเกิดตรงนี้ปัญญาเกิดตรงนี้ ถามไปอีกว่ามันมีปัญหาทำไมถึงไม่วิ่งตามมันไปเพราะจิตเห็นว่า อันนั้นเป็นของไม่แน่นอน เนี่ย อันนั้นเป็นของไม่จริงอันนั้นเป็นของไม่แน่นอน ไม่ต้องวิ่งตามมันไปเลยไม่ตรงประทานมันอันนี้จิตมันมีเหตุผลอย่างนี้ จนมันรู้สิ่งทั้งหลายเรานั่นตามเป็นจริงแล้วเช่นนี้ ฉะนั้นที่ในตามดูจิตของเจ้าของเรื่อยๆไปกินอะไรเรื่อยๆไป ปัญญาเกิดขึ้นจากจิต ปัญญาเกิดขึ้นในจิต ทำจิตให้ฉลาดเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นมาในนั้น ถ้าเราวิ่งไปประมาณมันความฉลาดมันก็เมอนยุ่งกโง่แหละถ้าเราวิ่งไปตามท่านี้อีกไม่ฉลาดไม่มีปัญญาไม่เกิดมันก็โง่ตอนนั้นเนี่ยก็เลยเป็นคนวิ่งไปวิ่งมา นะ วิ่งไปวิ่งมา วิ่งไปไม่รู้จะเอาอะไรกันอยู่ดีใจก็วิ่งไปจนสุดจิตนะเสียใจก็วิ่งไปจนสุดจิตนะชอบก็วิ่งไปจนสุดจิตเนี่ยไม่ชอบก็วิ่งไปจนสุดจิตเนี่ยถึงทุกข์ทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าของเราท่านว่าให้คงที่ให้คงที่ให้เป็นหนึ่งถ้าพูดง่ายๆก็นีกว่าภาวนาพุทโธให้เป็นหนึ่งให้จิตเป็นหนึ่งตลอดเวลา ถึงแม้พระพุทธเจ้าของเราก็มีอยู่พระอริยสาวกของเราก็มีอยู่ สุขก็มีอยู่ ทุกข์ก็มีอยู่ เรื่องชอบใจก็มีอยู่ ไม่ชอบใจก็มีอยู่ แต่ว่าท่านรู้มันจะได้เสนอยิ่งตามมัน แล้วก็ปล่อยมัน เพราะท่านเห็นโทษมันแล้ว เพราะว่าธรรมชนิดเนี้ยไม่ใช่ธรรมที่จะเราจะบำเพ็ญเป็นธรรมเราที่จะควรละ เมื่อความดีใจเกิดขึ้นมาเพ่มเดียวเท่านั้นก็รู้ไปเลย ไม่พอใจขึ้นมาต่ออันเดียวกันเลยมันมีราคาเท่าากันแต่นั้น มีฉะนั้นจะเป็นคนวาง วางอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ ไม่ใช่วางไม่รู้นะวางเพราะการรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันปรากฏการขึ้นมาเลยสุขมันก็รู้ว่าสุขแต่ไม่ติดสุขทุกข์มันก็รู้ ขึ้นมา แต่ไม่ไม่ไม่ไปติดต่งทุกข์เจ้าของทุกข์นั้นไม่มี เจ้าของสุขนั้นไม่มีเพราะแต่ว่ารับรู้แล้วก็สายตัวไป จากก็วาเกิดว่ากะดับไปเกิดว่ากะดับไปเกิดว่ากะดับไปอืมนะสักเทวธาตุมันเกิดว่ามันกรับของมันไปเท่านั้นเนี่ยเพราะนั้นจิตก็เป็นเสรีอยู่ อืม จิตก็ไม่ผสมผสมกับอารมณ์จิตมันก็เป็นจิต อารมณ์มันก็เป็นอารมณ์เอาสิอารมณ์ก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิต เมื่อเห็นจิต เมื่อแยกจิตกับอารมณ์ออกจากกันได้มันก็คนในอย่าง อารมณ์เกิดไม่ดีขึ้นมาใจเราก็ไม่ดีอยู่ ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีไปตามอารมณ์ ที่เรียกว่ามันไม่ดีเนี่ยมันเป็นอารมณ์ จิตเราไม่หลงเลยจิตไม่วิ่งไปตาม เนี่ย อารมณ์ที่มันดี อารมณ์ที่ไม่ดี อารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจ สักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่าทำมันเกิดแล้วกดับไปก็นั่งดูมันถนัดนี่สักแต่ว่าเกิดแล้วมันดับไป สักแต่ว่าเกิดแล้วมันก็ดับไปสักแต่ว่าเกิดแล้วมันก็ดับของมันไป เมื่อจะได้ยินหนูเมื่อจะได้เห็นหนูรู้อยู่ในการยืนการเดินการนั่งการนอน ก็เห็นว่าอันนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เป็นทุกข์เพราะอารมณ์มันนั้น ไม่เป็นสุขเพราะอารมณ์มันนั้นไม่ติดสุขติดทุกข์เพราะอารมณ์มันนั้นอันนั้นสักว่าจะเป็นธรรมธาตุอันเกิดแล้วมันก็ดับมันไปเห็นความเกิดจะเห็นความดับ เห็นความเกิดจะเห็นความดับเนี่ยในเวลานั้นก็รู้สิ่งที่มันมันเกิดมันดับอยู่เท่านั้น เห็นธรรมเกิดขึ้นก็รับไปเห็นธรรมเกิดขึ้นก็รับไปมันจะมีอะไรอีกล่ะมันกันก็ไอ้ไอ้ไอ้ขึ้น มหาสมุทรที่มันเป็นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาล้วก็มองดูน่ะ เมื่อมาถึงฝั่งมันมากระทบฝั่งกันมันห้าแตกกระจายไป ไม่มีอ่ะหมดแล้วขึ้นนี้ ขึ้นหน้าต่อมาอีก นะขึ้นมากระทบฝั่งเรียกกระทบฝั่งอีกมันก็กระจายไปอีก มันจะเป็นอยู่อย่างนี้กระทั่งปีกระทั่งชาติ มันก็เป็นอยู่อย่างนี้เอง มันมันขึ้นกระทบฝั่งทำอันนี้ก็มันการเกิดแล้วมันก็ดับไป เกิดแล้วก็ดับไปหลับแล้วเกิดขึ้นมา เกิดแล้วมันก็ดับไป มันก็เกิดขึ้นแล้วเกิดดับไป มันก็เป็นของมันอยู่เช่นนี้ ใจไม่เกิดไม่ดับกับมันจิตไม่เกิดไม่ดับกับมันทำไมไม่เกิดไม่ดับกับมันเพราะเห็นสิ่งทางอะไรมันเป็นภพมันเป็นชาติอยู่แล้ว ยิ่งตามมันไม่ได้ เมื่อจิตพอรู้ทั่วถึงทั้งหลายเลยเนี่ย รู้ถึงรู้เป็นคนฉลาดแล้ว ก็เลยปล่อย จิตก็เลยปล่อยํำที่ว่าปล่อยไม่ใช่ว่าไม่รู้ ต้องรู้มันถึงปล่อยมันได้นี่นี่ปล่อยมันได้ถ้าพูดตามธรรมะในที่นี่แต่ในว่า จิตมันว่างถ้าพูดถึงว่าจิตมันว่าง อย่างพระโมกโมกขราชคาถาโมกขลาด มัจจุราชตามไม่ถึง ไอ้ความตายตามไม่ถึง มันมีเกาะกำบังอยู่แล้ว มัจจุราชคือความตาย ตามไม่ทัน ตามไม่ทันตามพระโมกขลาตามพระโมกขลาแต่ทันทำไมถึงตามไม่ทันล่ะทำไมถึงตามไม่ทันเพราะต่ารู้ตามเป็นจริงแล้วว่าสัตว์บุคคลไม่มี เออที่มันเกิดมันตายเนี่ย มันเกิดมันกระดับไป รูปนามมันเกิดมันดับไปต่างหากกับมัน นะท่านไม่ได้ตาย มัจจุราชถึงตามไม่ถึงท่าน ดินน้ำไฟลมตากระจายไปต่างหากของมัน ไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ตรงนั้นเนี่ย มันว่างอยู่ในที่มันมีเช่นนี้ไม่ใช่มันว่างอย่างอื่นไม่ใช่มันว่างไม่รู้เรื่องอะไร ไม่รู้จักสุขไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักอะไรว่างเนี่ย ธรรมดาจิตของคนเรามันว่างอย่างนั้นไม่ได้เนาะมันไม่ว่างถ้าว่างเช่นนั้นก็สงสัยอู่แล้วสงสัยนี่ มันต้องหาที่ที่ว่างในสิ่งที่มันไม่ว่าง เราจะต้องหาวิมุตในในในสมมุตินลเราจะหาความเย็นในความร้อน เราจะหาความสงบในที่มันวุ่นวายเราจะต้องหาความสุขในที่มันทุกข์ มันก็ต้องเป็นเช่นนี้เอง ถึงจจิตมันว่างไม่ใช่ว่างไม่รู้เรื่อง อืม คือมันไปยึดมั่นถือมั่นมันมันก็ว่างจาก ว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะคือ อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้จะมาก่อให้เกิดราคะโทสะตัวดีไม่ได้ คือมันมีใครเป็นเจ้าของเนี่ยมีสุขเกิดขึ้นมาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของมีทุกข์เกิดขึ้นมา ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่ เมื่อเกิด รูปเวทนาสัญญาสังขารนี่ตายแตกไปก็ไม่มีใครตายมัจจุราชตามทันไม่ได้ตามคนทันไม่ได้ฉะนั้นจังว่า พระโหกันราชเนี่ยมัจจุราชตามไม่ทันมัจจุราชตามทัน แต่บุคคลที่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขา ตามทันแต่บุคคลที่มีกิเลสตัณหารู้ไม่เท่าตามเป็นจริงเท่านั้นเอง เพราะนั้นเลยจิตว่าง จิตว่าง ถ้าเราไปคิดดูก็ไม่เห็นว่ามีอะไรมันคิดอยู่จะว่างยิดดูว่าง ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องของมันว่างก็คือความสงบจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เองไม่ใช่อื่นไปอะไร นี่เรียกว่านิสัยเริ่มแรกมันเกิดจากนิสัยแล้วก็ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆเรื่อยๆไปเป็นโสดาสีพาคานาคาอรหันเป็นต้น นี่เป็นกิริยาของจิตเป็นการประพฤติปฏิบัติได้ชื่อมาเพราะการละกิเลสเช่นนี้เอง ไม่ใช่อย่างอื่นทีนี้เราจะพึ่งไปถามถึงมันเลย ว่าผมทำขนาดเนี้ยจิตของผมไปถึงขนาดนี้ มันจะเป็นชั้นไหนมันจะเป็นอะไรีนี่อย่าไปถามมันให้มันยุ่ง อย่าไปถามมัน คือจิตกับบัญญัติ อันนี้มันต่างกันไม่เหมือนกันหรอกไปอ่านดูสิ โลกโกรธหลงไปอ่านดูสิไอ้ที่มันเกิดตับใจของเราสักตัวหนังสือเนี่ยมันต่างกันไหมเนี่ยไปอ่านหนังสือเฉยๆก็สบายโลกเป็นงั้นโกรธมันสบายเนี่ย ถ้ามาเกิดกับจิตของเรา มันจะเป็นงั้นเลยนะมันจะฆ่าจะแกงกันขึ้นมาเนี่ย อันนี้ตัวจริงมันเป็นชนนี้อืม ไอ้ฉะนั้นลักษณะปฏิบัตินี้มันจึงเห็นซึ่งไปยิ่งกว่านั้นอีก ไอ้ความรู้ในด้านปริยัติเนี่ยมันละไม่ได้ ถ้ารู้การประพฤติปฏิบัตินี่มันรู้ตามเป็นจริงมันละของมันได้ ว่าอันนั้นไม่มีอันนั้นมีโทษมันเห็นโทษจริง ๆ อันนั้นเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์จริง ๆ มันทำโทษอันนี้ให้มีขึ้นมา ทำประโยชน์ที่ให้เกิดให้มีขึ้นมาในใจของมันจริง ๆ เนี่ย มันเป็นสิ่งกันจะนิสัยนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปนี่มันเกิดไปเรื่อยๆไปมันเกิดเรื่อยๆไปคณะของจิตฉะนั้นจงหาปัญญาเกิดจากจิตของเรา โดยมากกว่าคนเราจะคิดเป็นขั้น เป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอน ให้เข้าใจว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทำไมท่านถึงแบ่งมันออกไป คือแบ่งออกไปเพื่อให้พวกปริยัติเรียนง่าย เข้าใจง่าย อาการเช่นนี้มันเป็นชื่อว่าศีลอาการเช่นนี้สมาธิ อาการเช่นนี้เรียกว่าปัญญาไอ้ความเป็นจริงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละ อันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราแบ่งออกเป็นตัวเราเนี่ย อันนี้ตาอันนี้หู อันนี้ปากอันนี้แขนอะไรหลายๆอย่างในในตัวของคนคนคนเดียวนั่นก็คนคนเดียวนั่นแหละจะแยกให้รู้จักว่าตรงนั้นเป็นตาเป็นหู เป็นจมูก เป็นลิ้นเป็นตาแยกออกแต่ว่าแยกออกไปที่ไหน มันก็ไม่ออกหรอกก็รวมในคนคนเดียวนั่นแหละนักปฏิบัติเห็นเห็นเข้าไปเป็นนี้รวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามาเนี่ย ศีลสมาธิปัญญามันรวมกันมาศีลสมาธิปัญญา มันเป็นก้อนเดียวกัน ถ้าเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยปริยัติเนี่ยเรียนยากก็เรื่องอาการชนิดเดียวกายวาจาเป็นศีลเนี่ยจิตเป็นสมาธิเนี่ยปัญญาก็เป็นปัญญา นะเป็นแยกออก อาการที่นหนึ่งเป็นอาการมีความรู้สึกรู้คิดรู้แจ้งแทงตลอดเป็นปัญญา อาการที่สงบสงบที่นี่เป็นสมาธิ อาการมีความสังวรสังดูดีกว่าสิ้นนี่จมูกสูดลมหายใจเหม็นหอมตาก็เห็นรูปหูก็ฟังเสียงนะจมูกรวมมันก็มารวมกันในที่รู้ของจิตอันเดียวทำไมถึงแยกกันออกแยกให้รู้จักแต่จมูกรู้จักจมูกอันนี้เป็นจมูก อันนี้เป็นตา อันนี้เป็นปาก อันนี้เป็นเนื้อเป็นหนังอันนี้เป็นขนอันนี้เป็นแยกไปใช่ไหมแต่มันคงอยู่ที่เก่ามันเองเมื่อเรารวมรวมรวมรูปปีนานเดียวทั้งหมดนี่อันนี้จะคนร่างกายเนี่ยเป็นของไม่แน่นอนเท่านั้นแหละจนจิตของเราพ้นออกไปละออกไปได้ เห็นโทษมัน ก็ได้เข้าใจว่าเรานั้นเห็นผลทุกเส้นผลเห็นผมทุกเส้นเส้นผมเลยเห็นกระดูกทุกซี่เห็นเอ็นทุกอย่าง เห็นทุกอย่างเลยทิ้งทั้งหมดได้ จนเกิดที่นิพพิทาความเบื่อหน่ายในก้อนอันนี้แต่มันแยกไม่ออก คือมันรวมกันอยู่ แยกออกให้รู้จักง่ายๆเท่านั้นเอง เมื่อผลที่สุดมันไปรวมกัน การประพฤติปฏิบัตินี่คือมันกัน อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ เนี่ยไม่จะเป็นอุปนาสมาธิ อุปจารสมาธิคณิตาสมาธิ อัปปนาสมาธิ มันก็คือเรื่องจิตอันเดียวกันนั่นแหละมันจิตเดียวกันคณะสมาธิ คือมีความสงบไปชั่วคราวแล้วมันก็เลิกอุปจารสมาธิมันก็ค่อยสบาไป นานก็นั่นอีกเป็นจารสมาธิ เนี่ย ต่อไปเป็นคณะหนึ่งคณะนี้มันสั้นคณะนี้มันยาว อัปปนาสมาธิอยู่ไปตลอดเลยหลายชั่วโมงเลย มันแน่แน่ว เมื่อจิตเช่นนี้มันเป็นอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิฐานะสมาธิแน่มันก็จิตดวงเดียวกันนั่นเองน่ะ เมื่อมีสมาธิน้อย มันก็ว่าไปอย่างหนึ่ง เมื่อจะมีสมาธิไปมากกว่านั้น มันก็ว่าไปอย่างหนึ่ง เมื่อมันมากที่สุดของมันก็เรียกชื่อมันไปอย่างหนึ่ง ฉะนั้นเรื่องอันนี้จะต้องศึกษาในที่นี้ถึงจะรู้จักเห็นว่า เรื่องจิตขณะสมาธิจะเป็นยังไงอุปจารสมาธิมันเป็นยังไง อัปนาจงจีเป็นเรียนไปก่อนแหละจะไม่รู้เรื่องเนะไม่ต้องตามมันไปเราทำมันไปเถอะมันจะเห็นนะมันคณะสงบชั่วคราวมันก็มีเนี่ยอุปจารสมาธิมันเดินอุปจารมาที่เที่ยวกับไปวิจารอุปจารเข้าไปเที่ยว ในที่สงบนั่นอีกพักหนึ่งอัปปนาสมาธิแน่แน่วมีกำลังยิ่งกว่าสมาธิทั้งสองนี้ อาการสามอย่างเนี่ยมันจะพบที่จิตของผู้ปฏิบัติตรงนั้น ถามไปก่อนไม่รู้เรื่องอันนี้คืออะไร ไม่รู้จัก เพราะว่าอุปจารสมาธิเมื่อถึงปุ๊บมันไม่แสดงภาพเป็นตัวหนังสือตัวมาในที่นั่น อันนี้อุปจารสมาธิ มันเลยบอกอย่างนั้นนะ มันบอกแต่อาการ ถ้าเรามีปัญญาเรวคณะอันนี้มันเบาอย่างนี้คณะนี้มันเบาอย่างนั้นคณะนั้นมันมีกำลังอย่างนี้กำหนดจิตอย่างนี้ ตามบัญญัติอันนี้นี่วัฒนะของจิตมันจะรู้ตัวมันเองไม่ต้องไม่ต้องคิดยากไม่ต้องลำบากอะไรมันเลยเรื่องปฏิบัติ เนี่ยขอที่ว่าเบื้องแรกมาอ่าิ่งของเราสังบอลสังบวมเนี่ยเบื้องแรกที่สุดเลยนิสัยเนี่ยเข้าในพวกในฝูงก็อยู่คนเดียว อยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียว ไม่แยก รู้ มีความฟักไฟอยู่ตลอดการตลอดเวลาอยู่เช่นนั้น มีเรียกว่าการปฏิบัติ เมื่อจิตมันเห็นมันเป็นอย่างนั้นมันเนี่ยปล่อยปะละเลยสิ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น มันมีอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำตามอาการ เช่นนี้รักษาจิตดวงนี้ไว้ พยายามตามรักษาจิต อันนี้ไว้เรื่อยๆไป มันจะรู้มันจะเห็นมันจะเป็นอะไรเกิดมาในจิตตรงนั้น ในจอหนังนั่นแหละไปดูทีนดูจอมันนั่นแหละไฟเอกนางเอกมันจะเต้นออกมาตรงนั้นแหละ อะไรมันจะออกมาตรงนั้นแหละ ในจอนั่นแหละจิตนี่คือมันจังไม่ต้องกระเสือกกระสายในการประพฤติปฏิบัตินั่นนะไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากมายทำอารมณ์เย็นๆพิจารณามันเชื่อว่า อะไรมาหลอกลวงไม่ได้สิ่งที่ชอบใจเรารู้ ไม่ชอบใจเราก็รู้จักมันแล้วตามเป็นจริงเมื่อสมัยปล่อยมันพยายามปล่อย เมื่อจนได้นิสัยเมื่อปล่อยแล้วมันก็สบาย เมื่อเป็นแบกมันก็หนักเมื่อปล่อยมันก็เบาเบาขึ้นมา มันก็รู้เห็นตามเป็นจริงของมันอยู่ในการทัศนะปฏิบัติไม่ลืมใจอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วขอจะปฏิบัติส่วนตัวคงใครคงใครคงใครเท่านั้นแหละมันจะมากจะน้อย ให้เป็นผู้มีอุปนิสัย เป็นผู้มีปัจจัย เป็นผู้ถือนิสัย เมื่อมันเมื่อมันจิตของเรามันเชิญไปนิดหนึ่งก็รู้จักมันก็เลิกเมื่ออยากจะพูดทำนั่นแต่บรรลุมันปิดไปเลิกอะไรตรงนี้ละแล้วพยายามรวมเข้ามารวมอาการเช่นนี้เลย่สังวรสินสังวรสังรวมอยู่รวมกันก็มารวมเข้ารวมเข้ารวมเข้ารวมเข้าต้องสมาจะน้อยจะน้อยจะมีจุดน้อยดูง่าย ดูง่ายเมื่อรวมมาถึงกายกับจิตจะหมดเลยหมดเลย พูดอวดอุตริมนุษยธรรมเสพเมถุนอะไรว่าเข้ามาไปนั่นมันอยู่นู้นเราไปเสพอยู่ตรงนี้ เราไปทำอยู่ตรงนี้แต่เนี่ยเออมันเห็นง่ายเนี่ยเพราะในตรวจตรงนี้เราต้องฝึกพยายามฝึกเช่นนี้เดียวการปฏิบัติของเรา ไม่ต้องไปเห็นอันนั้นไม่ต้องไปเห็นอันนี้ เห็นจิตของเราไม่เป็นทุกข์เห็นจิตของเราพาดจากอารมณ์นี้ได้ เห็นจิตของเราไม่ไปยึดความโลภปวรหลงอะไรทั้งหลายทั้งปวงนี่ทีละน้อยละน้อย ไม่ต้องไปเห็นพญาพุทธพญานาคเห็นเทวรายพญาพงยมยักษ์อะไรแล้วปฏิบัติเนี่ย ไม่ถึงไม่ต้องเพ่งไปตรงนั้นดูจิตแจ่ของพอแล้ว อันนี้ที่พระพุทธเจ้าของเราต้องการจริงๆเพราะเห็นอันนี้ ให้รู้อันนี้ตามเป็นจริงเท่านั้น ไม่ใช่อื่นไป